สวัสดีครับผมทีเจครับはいバンコク郊外に来ちゃいましたね何すんの今日何すると思うこれ今日いやどこからどう見ても、うん、爆速ボートじゃないですかこの流れリベンジ、はい、したいけど、はい、したいけどね、はい、今日爆速ボートじゃないんですよ爆速ボートじゃないのこんな川沿い来てるのにはい爆速ボート以外何あんの逆に今日ねインタビューですインタビューはいすげえ人にインタビューします爆速ボートどうやって作るのみたいな ムエタイムエタイムエタイ選手すごい人にインタビューしますえ誰誰だと思ういや全然想像つかんないけど、ね、うん、いやすごいよどのぐらいすごいどれぐらいすごいかってあ TJ ガチでも格闘技界攻めに来たなって多分ね視聴者の皆さんも思うぐらいえ俺絶対知ってるじゃん <laughs> 絶対知ってる誰だまあバーカーはチェンマイだから絶対こっちじゃないから、うん、いいっすか言っちゃっていいよロッター選手マジでロッター選手来た 今日ロッタンインタビューなのロッタンうわすごそれはすごいわこんなとこにいるって思ったでしょ思ってないあこんなとこにいないいるとは思ってないです思ってないでしょ、うん、いるんすよやば <laughs> 実はこっそりといるんすよガチでガチガチどうやってアポ取ったんまああのー、TJ ネットワーク、えー、ありがとうございますすごいなで、まあ、前回そのワンチャロン選手のインタビューさせてもらってまあ、今回まあロッタン選手で数日前に日本でその那須川天心選手がなんか番組内で また機会があればロッタン選手とサりたいやりたいって、言ってたニュースに上がってましたよ、ね、上がってたそれをロッタン選手にちょっとインタビューしてすご、うん、どうですかロッタンさんはって聞こうかなといやめちゃくちゃいいじゃないですかそれじゃあ今日ロッタンさんに天使についていろいろ聞いていくっていう感じそうなるほどねプラス、うん、ワンチャロンさんにもほらインタビューしてたよね前回あした天心さんとたけるさんどっちが勝つと思いますか、うんうん、 であのコメント欄ロッタンさんって名前上がってますよね上がってた確かロッタンさんにも聞いてってか、うん、うん、あの聞きますあマジか <laughs> 聞いちゃいますすごいなだいぶ一気にハードル上がったなこれだってあのー、俺でも知ってるぐらいだし、うん、ワンの、うん、ムエタイのフライ系チャンピオンね、うん、すごいね、うん、ワンってすごい団体でしょ、やばいっすやばいっすめっちゃ世界的な、確かにそうロッタンいるのこの先いるんであんまり待たせちゃうとあれなんで、はい、皆さんのいっちゃいましょうかはい、はい でですねこちらかの有名なロッタンさんですはい、でね、まあ今回いろんなさインタビューをね、していきたいと思います本当にね <laughs> <laughs> めと <laughs> バリバリ見てるから แล้วเคยมีคนญี่ปุ่นที่แบบมาสัมภาษณ์แบบนี้มาก่อนไหมครับก็เคยมีครับเคยมีมีนักข่าวญี่ปุ่นก็มีตอนอยู่ค่ายอ๋อครับโอเคแล้วันนี้นะครับผมอยากจะถามว่าเมื่อสองสามปีที่แล้ว ก็ได้ขึ้นชกกับเทงชิงครับผมที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับครับผมแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงครับในช่วงเวลาที่ชกกับเขาก็ตอนนั้นรู้สึก เสียใจและเจ็บปวดมากครับ เนื่องจากเราเราชกใครเนี่ยไปสร้างแม่ไม้ศิลปะแม่ไม้ไทยแล้วก็ออกเกมที่ในไฟนั้นคือหวังชนะ ใช่ แล้วไปแบบว่าไม่ไม่เป็นใจคือกรรมการอไม่ดีเท่าไหร่ครับผมแต่สินะ้เราแพ้นี่ยงเง้งทั้งที่เราขยันกว่าเราเดินเราอินเตอร์เทนคนดูให้แฟนมวยชาวญี่ปุ่นได้ชอบอะไรเงี้ยได้ภูมิใจเนี่ยที่ผมชกในวันนั้นก็เลยผลมาให้ผมแพ้ผมก็เจ็บปวดนิดหน่อย เพราะว่า ผมก็ดูวิดีโอ ดูวิดีโอของ เพลงชิงเท่ากับพวกถังนะมันมันทำให้รู้สึกว่า มันน่าดูแล้วก็สุดยอดมากเลยแล้ว พอชกไปพอมาตัดสินเสมอยกห้านะมีต่อยกหกมันก็ตกใจไม่เคยชกแบบนั้นใช่แล้วไม่ได้รู้กติกาด้วยตอนนั้นเขาไม่บอกว่าเดี๋ยวถ้าเสมอก็ต้องต่อนะอะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้รู้เลยไม่รู้ครับเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าหรอไม่ครับไม่ ああ、ับまあ、今あの当時のその天心選手とのその試合の、うん、戦った後どうでしたかっていう話を聞いて、多分この後全部あの字幕とかついてるのかと思うんですけど、あの聞かされてなかったらしくてその延長だとかそういうのもええー、全然、うんえー、みたいでねはいเราคิดว่าอืมรถถังคิดว่าเทนชิงอ่ะมีความถนัดตั้งไห ก็ลูกเร็วครับทักษะเขาสเต็ปขาเขาดีครับเขาเวิร์กคออะไรหมุน ตัวเร็วว่องไวเนี่ยใช่ครับเขาก็จะได้ในสไตล์ของเขาครับที่รวดเร็วแต่อาวุธไม่ไม่หนักไม่ไม่มีความรุนแรงเท่าไหร่ครับในวันที่ชกบผมครับเมื่อกี้ก็ถามแล้วแต่ว่าขอถามอีกครั้งนะครับ ว่าหลังจากชกกับพิงชินแล้ว ก็ตรงแรกคิดว่าตัวเองจะชนะไหมครับตอนแรกก็คิดว่าชนะนะครับชนะตั้งแต่ตั้งแต่ห้ายกแรกครับที่ตัดสินครับ ใช่แล้วก็มาให้เสมอเนี่ยก็เลยกลับเข้ามุมไปคิดแล้วว่าต้องแพ้แน่เพรก็เคยได้ยินมาว่า ระวังนะชกประเทศญี่ปุ่นอะไรเนี้ยต้องน้อยขาดน้อยให้นับไอ้น็อกไอ้ได้เนี่ยมันจะมีการโกงอะไรนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยใช่ก็ เอาเอียงๆไปบ้านญี่ปุ่นหน่อย เมืองเขาหน่อยอะไรเงี้ยใช่พอหมดห้ายกพอรู้ว่าเสมอ ผมรู้แล้วยกหกต่อยชกไปไงก็ต้องแพ้แน่นอนแต่ก็เพื่อ เพื่อรายการเพื่อแฟนมวยชาวญี่ปุ่น ในวันนั้นครับก็ได้ดูผมคู่เอกนะครับผู้นำรายการโชคเต็นชินผมก็เดินทั้งหกยกเลยอ๋อครับใช่ แต่ตรงที่ผมประกาศออกตรงนั้นก็มันรู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดน้ำตาไหลครับร้องไห้ตั้งแต่ร้องไห้ร้องไห้ครับร้องไห้ตั้งแต่ประกาศเลยแล้วผมไปจับเชือกไปดูได้อ๋อใช่จับจับอันนี้ใช่ไหมร้องไห้ร้องไห้ลงมาเวทีครับตั้งแต่ยันเดินร้องไห้หมดครับอ๋อหรอร้องไห้เสียใจเสียใจก็แบบ อะนักมวยครับ มันมีศาสตร์สิ่งในของความเป็นมวยไทยเนี่ยคือมวยกีฬาเนี่ยมันเป็นประเภทที่สุภาพบุรุษแมนสุดหรือสุภาพลูกผู้ชายเนี่ยใช่เราออกกันแล้ว มันเป็นกีฬาที่ ยุติธรรมที่สุดครับใช่แบบเราออกเต็มที่เราขยันเราออกทุกอย่างเนี่ยเท่าที่เราเรียนมาเนี่ย แต่ผลสรุปเราแพ้แบบ ไม่น่าแพ้ครับใช่ถ้าเราเอ้ยเราแพ้แบบทู่ไม่ได้ เรารู้ตัวเองดีว่าเอ้เราเราแพ้นะหรือเราชนะยังไงเราแพ้ยังไงนะเรารู้ตัวเองเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ซีเรียสนะแต่เรารู้ว่าเฮ้ยเราทำได้ทุกยกเขายกสี่อย่างเนี้ยผมเตะจนคาบูมืรัเขาออกการเขาพยายามเล่น ลูกตุกติกเยอะหาผมตีกระจับบ้าง อะไรบ้างนั้นที่ผมไม่ได้ตีอะไรเลยใช่ครับเขาจะหาหยุดพักหยุดเบรกอะไรเนี้ยครับ ก็จ้องจ้อง มันก็เลยทำให้คิดแต่ละยุคแต่ยุคเราทำไปเฮ้ยเป็นจริงที่เขาว่าว่าเมือญี่ปุ่นเขาชอบโกงอะไรเงี้ยใช่นั่นแหละวรับในทำใจตลอดครับ แต่ผมก็ชกให้เต็มที่ครับให้เขาประทับใจตรงนั้นก็รู้สึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ใช่ครับเนื้อน้ำตาไหลเดินเข้าห้องพักเพราะเพราะผู้ชมธรรมดาของเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าดูวิดีโอแล้ว เตซิงก็ชนะแล้วใช่ไหมหลังจากเขาชนะ ก็กล้องก็ถ่ายแต่เขาอย่างเดียว ใช่รแล้วก็ไม่ได้รู้ว่า รถถังมัน ใช่เลยแล้วหลังจากชกกับเตซิงแล้ว ได้ดูวิดีโอของเขาบ้างไหมก็ได้ดู เห็นว่าเราชกไทยไปชกกับเขาล่าสุด ก็ได้ได้ได้ดูครับ เพราะว่าพัฒนาตัวเองขึ้น มีความแข็งแกร่งขึ้นครับถือว่าใช้ได้ก็ มันก็เหมือนความรักกับของผมแบบว่า เคยพังสลายมันอยากแก้แค้นเลยใช่ใช่เช่นชิ้นเนี้ยเคยเก็บช้ำมาผมอยากรีแมทอะไรเงี้ยอ๋อใช่สักครั้งอ๋อนะแล้วรู้จักไหมว่าอาจจะไม่รู้ทางอาจารย์ยังไม่รู้จักนะแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเขาก็ออกรายการญี่ปุ่นนะรายการโทรทัศน์ญี่ปุ่นแล้วเขาก็บอกว่าเขาพูดถึงเรื่องรถถังเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะ ช่วยกับรถถังอีกทีใช่ แล้วรถถังรู้สึกยังไงครับ ยินดีมากๆเลยครับพร้อมเสมอเมื่อเต็มชิ้นต้องการอืมถ้าอยู่กับก็อยากชกไหมใช่ครับอยากชกครับแต่ตรงนี้ก็ก็ตังกับเทงซินก็อยู่สมาคมคนละอย่างใช่ไหมคนละอย่างครับ ผมอยู่วันแชมเปี้ยนชิพครับ ใช่ มันก็เลยเข้าหารยากหน่อย ต้องรอดูผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคุยกันครับ จะได้โชคกันไหม ถ้าได้โชคผมบอกคำเดียว ผมไม่ปล่อยให้มันข้างก่อนเนี่ยแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากจะชคที่ญี่ปุ่นอีกที ใช่ครับไปครับ まあその先日、まあ、ニュースで、その天心選手が、もし機会があればロッタ選手やりたいですじですか、もうロッターさんももちろん喜んで、機会からやりたいってことで、見たいっすね、早く。そう、今ね、もうタイ語でもめちゃめちゃ話してくれたんで、はい、もうね、あと 今もう天心選手のインタビュー、うん、まあ、いろんな質問もさせてもらって、はい、多分字幕全部ついてるもんだね、はい、あると思うんですけどめちゃめちゃ貴重な話だと思います、ねえー、正直僕も横で聞いてて、うん、あそうだったんだみたいな感じですごい感動しましたし、ね、コタンはうんロッチャ เทงซิงใช่ไหมครับครับผมเรารู้จักนักมวยคนญี่ปุ่นชื่อทาเกรุไหมครับรู้จักครับเคยรู้จักดูเคยดูเคยเคยเห็นเคยเห็นเคยดูเทปดูวีดีโอ อ๋อครับ แล้วุณอยากจะถามว่าว่าระหว่างเทงซิงกับทาเกรุถ้าขึ้นชกกันแล้ว ใครจะเป็นฝ่ายชนะคิดว่าก็คิดว่าความความเร็วมันก็สูสีเทงชินได้เปรียบนิดๆนะครับขอาพ้าอาม่วามองไวอะไรเงี้ยการที่ออกขยันออกแล้วก็ผมรู้ว่า เทนชินผ่านมวยเมืองไทยมาเยอะอะไรนะว่าถ้าถ้าทั้งคู่ได้ชกกัน แต่มีสิทธิ์พลาดได้ทั้งคู่ใช่คนนู้นก็เก่งแล้วก็เทนชินนี่ก็เขาว่องไวอ่ะอยู่ที่ว่าในเกมแต่ละยกเขาจะออกยังไงถ้าจะให้ผมชนะผมก็ชอบเทนชินนิดเพราะเขาผ่านนักมวยไทยผ่านเบอร์ดี ๆอย่างนี้ครับ เกรดมวยดีๆมาใช่ครับนี่เองนะครับใช่ครับ まあ、そのほぼほぼあんまあんま変わんないだろうなと言ってるけどでもやっぱり天心さんの方がムエタイとかいろんな殺しを経験してきてから天心さんの方に火があるんじゃないか勝つんじゃないかっていうそう、うん、天心さんの方が早いしって、まあ、いろんなねこと言っててスピードなんだね天心 Đấy không? Sắm lập đắp n ในในนในในในกติกาคิบ็อกซิ่งสำคัญสำคัญใช่ ถ้าในกติกามวยไทยอะไรเนี่ยมันออกได้ทุกอย่างเข่าก็ได้อะไรก็ได้ถ้าไม่เป็นไรเร็วหรือช้ามันมันมันไม่ได้ยึดติดตรงนั้นต้องขยันออกเนี่ย แต่ถ้าในคิบ็อกซิ่งมันต้องสเต็ปเร็วครับ เข้าออกเร็วแล้วขยันออกอะไรเงี้ยใช่ครับ มันจะได้เปรียบหน่อยทักษะก็จะสูงหน่อย うんやっぱりそのキックボクシングとムエタイでもそれぞれ違うみたいで、ムエタイだったら別にそのスピードっていうのは、ね、関係ないんだけども、キックボクシングの前そのスピードって本当にも重要みたいで、えー、そこは重要になってくるんじゃないかっていうことらしいですね本当にこれすげえ貴重な動画になると思う、うん、でこの後ですねロッタン先生一応練習

ภาพหน่อยไหมครับสุดท้ายนะครับ จะมี จะมีอะไรฝากบอกกับเทนชินไหมครับ ก็ฝากถึงแดนชินด้วย ถ้ามีโอกาสอยากจะรีแมตช์อีกสักไฟ ผมไม่ปล่อยคุณแน่ แล้วเจอกัน はいでも今回ですねもうこのような感じで、はい、オッターさんにねインタビューの方させていただきましたはいありがとうございます正直言っていい、うん、かっこよかったかっこいいね、 <laughs> マジでねインタビューしててその言う言葉、せん、セリフっての、うん、めっちゃ男らしいし、かっこよくてうん、でほらそのミッド打ちの風景撮らせてもらったじゃん、えぐかったねえぐかったね、うん、蹴りすごかったねすごかったね、うん、肘とかもチャンピオンだったねマジでね ね、こんなの間近で見せてもらったら本当ね、ありがたいなと思って、はい、だって僕でさえも興奮しましたもん、まあ、そうっすよねすごいと思って、はい、撮りながらもうニヤニヤしてすげえっつってなりましたよね、はい、そうだから純粋な今日ねあのインタビューできてねここに来れてもめっちゃ楽しかったです、はい、ありがとうございます、はい、でさっきロッタンから聞いたんですけど、うん、ロッタンね彼女がいて彼女がいて、うん、そうでその彼女ね 格闘家なんですよ、えー、そうでもって、うん、来月の2月に、ライズ日本の、うん、で試合が行われるみたいで、えー、2月28日、はいはい、アイーダちゃんって子なんですけどね、はい、こちら、はい、そう なんでもし皆さんね機会があればねぜひね応援してあげてください、はい、ロッタの風なんでね、はい、絶対強いと思うんで間違いないですね、はい、うんで今回なんですけども前回同様論法ジムの神田さんにご協力していただきました、はい、ありがとうございますありがとうございますはいで一応今後ですねまたあの神田さんと一緒にこのタイのムエタイさまざまな動画を上げていきたいと思いますので、はい、今後とよろしくお願いします。ますはい、はい、では本日も最後まで動画を視聴きありがとうございます。 チャンネル登録高評価よろしくお願いします次はあれだなチェンマイ行こうか次はブアカオさん行くかまあ今これが開けたらだけどね、うん、行っちゃうかアポアポお願いしますよアポしっかりあの DM 送りますはいお願いします <laughs>